สวัสดีเพื่อนๆ ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Cat นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆ ทุกคนนะครับไปดูวิธีการซื้อเกมใน eShop แบบประหยัดกันครับโดยวิธีการข้ามโซนครับโดยปกติแล้วนะครับแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคนะครับจะมีอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินที่ต่างกันออกไปนะครับการข้ามโซนนี้จะทำให้เราสามารถซื้อเกมบน Nintendo eShop ได้ในราคาที่ถูกลงครับวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูวิธีการข้ามโซนกันว่าทำอย่างไรครับแบบง่ายๆ อันดับแรกครับ หลังจากเพื่อนๆมี ID ของ Nintendo Account เรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่มี เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์วิธีการสมัครไว้ให้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้า Nintendo แล้วนะครับไปที่ Account ของเราครับ ขวาบนครับ อันนี้ผมสมัครไว้เรียบร้อยครับไปที่ Setting ครับพอเราเข้าไปที่ Setting เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถ Edit ตรงนี้ครับเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิภาคที่เราต้องการจะบินไปซื้อครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนครับว่า แต่ละโซนมีราคาที่ต่างกันยังไงนะครับ โดยการใช้เว็บไซต์ eShop Checker ครับ นี่ครับ และนี่คือหน้าตาของ eShop Price Checker ครับ ก็คือเว็บไซต์ที่จะบอกเราว่าในช่วงนั้นโซนไหนที่ราคาเกมถูกที่สุดครับ อันนี้ก็จะทำให้ง่ายต่อการเช็คครับ หรือเพื่อน ๆ ถนัดเว็บไซต์อื่น ก็สามารถเข้าไปเช็คได้เช่นเดียวกันครับนี่ฮะตรงนี้คือหน้าตาของเว็บไซต์ครับสามารถเปลี่ยนค่าเงินได้ตรงนี้ด้วยครับนี่ฮะผมเลือกเป็นแบบไทยบาทอยู่นะครับนี่ฮะเลือกเป็นไทยบาท แล้วเพื่อนๆก็ดูนะครับว่าเพื่อนๆอยากได้เกมอะไรก็ลองเซิร์ชดูครับ อย่างผมเนี่ยวันนี้เข้ามาหา Minecraft ครับ อยากจะลองเล่น Minecraft ดู นี่ครับเซิร์ชขึ้นมาอ่ะตรงนี้ครับ Minecraft อยู่ด้านล่างครับ โซนที่ถูกที่สุดจะเป็นเซาท์แอฟริกาครับีเจียนครับ นี่ฮะ กดคลิกลงมาเม็กซิโกอยู่ที่ 708 บาทครับเซาท์แอฟริกาอยู่ที่ 468 บาทครับ แต่โดยปกติแล้วในโซนของ US นะครับ ในโซนของ US จะขายอยู่ที่ 29.99 ครับ9เอาคูณ 30 ต้นๆ แล้วกัน คูณ 30 นะครับ จะเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 899.7 บาทนะครับ นี่ฮะ แต่ถ้าเราเปลี่ยนโซนไปซื้อที่โซนแอฟริกา นะครับ เราจะได้ราคาที่ 468 บาทอ่ลบ 468 บาท นี่ครับ ส่วนต่างอยู่ที่ 431 บาทกันเลยทีเดียวครับ ประหยัดไปได้เกือบ 50%ครับ และนี่ก็คือข้อดีของการบินข้ามโซนนะฮะ โอเค เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับ กลับมาที่หน้า Nintendo นะครับ นี่ฮะ เราดูที่แอดเคาของเรา นะครับ ว่าเป็นโซนอะไรอยู่นะครับ ตรงที่ Country and Region นะครับ เลือกไปที่ อย่างเมื่อกี้เป็นเซาท์แอฟริกาใช่ไหมครับ ก็ดูไปที่เซาท์แอฟริกาครับเซาท์แอฟริกานี่ครับเซาท์แอฟริกาครับ พอเพื่อนๆ เลือกโซนที่ต้องการจะบินได้แล้วนะครับ กดเซฟเลยครับ แล้วในหน้านี้เขาจะถามว่ายินยอมไหมที่จะเปลี่ยนโซนนะครับ กดไปครับ I agree ครับอ่ะ เรียบร้อยครับตรงนี้รีเทียนของเรานะครับ country ก็เปลี่ยนเป็น อ่าซา u ์แอฟริกาเรียบร้อยครับ พอเสร็จจากตรงนี้ครับอ่ะพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับ เพื่อนๆมาที่ e-shop ครับ เข้าไป อย่างผมเนี่ย สร้าง ID ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็กดไปที่เพิ่ม ID ครับ และตรงนี้ครับเลือกไปที่ create new user ครับอ่ะผมเลือกเป็นตัว มีแล้วกัน อ่ะ โอเคครับ อ่ะ ตรงนี้ครับ แล้วเราก็ทำการลิงก์ Nintendo Account ครับ ที่เราสมัครไว้แล้วนะครับ เลือกอันแรกเลยครับ แล้วเราก็กรอก ID เราเข้าไปที่สมัครนะครับ พอเรากรอก ID เราเรียบร้อยนะครับ ก็กด sign in เข้าไปครับ แล้วเขาก็จะมีโค้ดมาที่อีเมลครับ ให้เรากลับไปเช็คที่อีเมลอีกครั้งครับ พอเราได้โค้ดมาก็กรอกโค้ดเข้าไปครับ แล้วเราก็กดลิงก์ครับ นี่ครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับ อ่ะตรงนี้เราก็ได้ ID ใหม่สำหรับเข้า eShop ที่เป็นโซนที่เราเลือกเอาไว้แล้วครับ ตรงนี้กดสคริปข้ามไปเลยครับ หน้านี้ครับจะมีให้กรอกพาสเวิร์ดอีกทีเพื่อยืนยันครับ โอเคครับ ตอนนี้เราเข้ามาสู่หน้า eShop เป็นที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าเป็นโซนอะไรนะครับ นี่ครับ ค่าเงินครับ เปลี่ยนไปแล้วนะครับ เป็นค่าเงินของเซาท์แอฟริกาเรียบร้อยครับ นี่ครับ และเกมที่ผมจะมาจับจ่ายในวันนี้ครับ ก็คือ Minecraft นั่นเองครับ ค่าเงินอยู่ที่ 249ครับ ก็ไม่รู้ว่าค่าเงินเขาเรียกอะไรนะครับ ตรงนี้เราก็กดชำระได้เลยครับ149ครับ คิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 468 บาทครับ เราก็กดจ่ายได้เลยครับ ในส่วนของตรงนี้ครับเขาเหมือนจะให้เรารวมระบบของ 3ds กับ VU ไว้ด้วยกันนะครับเขาถามว่าจะเลือกไหมตรงนี้ผมคิดว่าเลือกอะไรก็ได้นะครับ มาถึงขั้นตอนการชำระเงินนะครับเราก็กด add credit เข้าไปครับนี่ครับผูกบัตรเครดิตไว้กับ ID นี้ครับพอเราผูกบัตรไว้กับ ID ของ Nintendo Account ไว้เรียบร้อยนะครับก็กด save แล้วก็กด next ได้เลยครับ พอมาถึงตรงนี้นะครับก็กดอักลีครับยืนยัน แล้วก็กดชำระครับอ่าเท่านี้ครับเราก็ได้เสียงข้อความดังไปแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเราได้เกมในราคาที่ประหยัดมากๆถึงประมาณ 50%มาเป็นที่เรียบร้อยครับกับ Minecraft ของผม จากปกติผมซื้อโซน US นะครับราคาอยู่ที่ 29.99 นะครับ ก็ประมาณ 900กว่าบาท 900 บาทนะครับ พอเราสามารถบินข้ามโซนได้แล้วนะครับก็จะทำให้เกมที่เราซื้อนั้นมีราคาที่ถูกลงครับเพราะแต่ละโซนค่าเงินจะไม่เท่ากัน และนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนได้ประหยัดเงินในกระเป๋าครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับเกมของตัวเองที่เลือกเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยแล้วกัน ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ครับ